สาวถ้ำครับผม เออ Gesture of Attack ครับผม เกมของค่าย PG นะ เกมนี้เกมฮิตเกมยอดนิยมของบุคคลทั่วไป เออวันนี้เฮียบินมาเล่นเพื่อความสนุกบันเทิงเพลิดเพลินเท่านั้น น้อง ๆ หนู ๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับ มากันที่ทุน 150หน้าวันนี้มากันทุนน้อย เล่นกันเป็นเวลา 13 นาฬิกา 11นาทีคุณผู้ชมมามาทุน 150 ขอใส่ไปเป็นที่เบ็ด9ดีกว่าไหมอ่ะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตนะ ไม่ว่าจะก้าวจะก้าวหน้าหรือจะก้าวหลัง ก็ลองดูก้าวเดินหน้าหรือก้าวถอยหลังไปเออสวย แล้วก็ ไม่มีอะไรนี่หว่าเออก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าโอเคสวยแล้วไงต่อเขียวหน้าเขียวแถวสองสวยครับผม ต่อไปลายไม่ค่อยแจวแล้ว ก็ตามนั้นครับผมไม่ค่อยแจวก็เงียบไป เอาไว้เอาไว้วันนี้จะถาถ้ำจะเป็นอย่างไรนะช่วงบ่ายขวาๆนะคุณ ผู้ชมหน้าทองจ่ายแพงนะหน้าหน้าทองนะตัวคูณมีในมีนอกนะผู้ชม ไม่ต้องแนะนำกันมากมายสำหรับเกมนี้นะรู้รู้กันอยู่ รู้รู้กันอยู่สิบแถวหนึ่งลงมา ขอสิบแถวหนึ่งนะครับผมคุณผู้ชมนั่นแหละครับผมสวย เป็นวายคู่แล้วยังไงมีตัวเชื่อมไหมไม่มีตัวเชื่อม ขอสิบอุตส่าห์มองแล้วว่าเออยังไงก็น่าเสียดายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อคุณผู้ชมไปกันต่อหน้าเขียวแถวหนึ่งหน้าฟ้าหน้าม่วงหน้าฟ้าหาอะไรหน้าม่วงดีวะหน้าชมพูหน้าชมพูอันนี้สีชมพูตาบอกสีแล้วอันนี้สีม่วงเออ ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยคุณผู้ชม โดยรวมได้กำไรมาอยู่ประมาณร้อยนะได้กำไรมาประมาณร้อย เออสวย เออสวยไปต่อ เออถุยเมื่อกี้มาร้อยห้าใช่ไหมมาร้อยห้ามีวายมารอยยังไงมีตัวเชื่อมไหมเออสวยขู่เบ็ดน้อยไปหน่อยนะ เบ็ดต่ำไปหน่อยนะขอหน้าน้ำเงินแถวหนึ่งหน่อย หน้าน้ำเงินแถวหนึ่งต้องมา นั่นแหละครับผมสวย โอ้โหสองพันแตกเข้าไปแล้ว ยังไงต่อ เออยังไม่จบ ยังไม่จบยังไม่สิ้นยังไม่หยุดยังไม่ย่อน เอ้ยขอบคุณมากโอ้โหแจ๋วดีคุณผู้ชมเออขยับเบสสิครับผมนี้ต้องขยับแบสขึ้นไปครับผมขยับแบสไปที่แบตหนึ่งร้อยนะครับผม ไปลุยแบตร้อยขอญาตใส่เทอร์โบไปด้วยนามุ่งแถวหนึ่งนั่นละสวย แล้วก็โอ้โห วเขียวแถวสองนั่นแหละสวย น้ำเงินแถวหนึ่งน้ำเงินแถวหนึ่งมาอู้แถวสามหายไปแล้วโอ้โหเต็มเต็มแบบนี้ ขอบคุณมากเฮ้ยเอาเรื่อง เอาเรื่องก็ดี เออ เอาเรื่องกับมัน เอากับมัน สวยเออแจมแจ๋วยิ่งเข้ขอบคุณมากโอ้ดอกนี้ลั่นไปสองหมื่นโอ้โหขออนุญาตขยับลงแล้วก็ซื้อฟีเจอร์ สักสี่พันได้ไหมแปดสิบไปสี่พันมาอย่างน้อยกำไรก็สองหมื่นนะ ปิดเทอร์โบก่อน ซื้อฟีเจอร์ไปอุ้แถมมาเลยละกัน ถ้าอย่างนั้น ก็ซื้อแบบนี้ก็แถมเขามีแถมไหมวะ ซื้อมีแถมไหมวะ เอาวะถ้ารอบนี้แตกลั่นกระโชกกระเชก็หนีนะ แต่ถ้าไม่ลั่นไม่โชว์ไม่เชก็หนีนะ เออหนีมันกันเอาวะสิบรอบหมุนคุณผู้ชมไปลุย ซื้อไปที่เบสด80 นะคุณผู้ชม 4,000 ทุนท่วนเออ เคแถว 2 ยางยางยางในฟีเจอร์นะตัวคูณเก็บสะสมนะคุณผู้ชม สะสมตัวคูณทีละสองนะ ขอให้มันโชว์นะ เออ หน้าแดงมาสวย แล้วก็สวย แล้วก็หูได้เคสวย มีวายมารอแล้ว 10 ยังไง เออ มีวายมา หูยสวย ตอนนี้คูณ 12 หน้าม่วงต่อ หน้าเขียวแถวสามลงมาเออต้องเข้าแล้วไงต่อ โอ้โหขอบคุณมาก เฮ้ย มาว่าสิคุณผู้ชมได้ไปอีกสามหมื่นเอาว่าในฟรีคูณเยอะซะด้วย เอาเลยค่ารอบหมุนคุณผู้ชม เอายังไง อีกค่ารอบหมุน เออ สวย โอ้โหอย่างนี้แจ๋วดิอะแจ๋วดิเฮ้ยบ่ายโมงกว่าๆคุณผู้ชม ว้าว